บาวต้อยไทยบ้านดีชาแนลภูมิใจนำเสนอบาวต้อยไทยบ้านีรับดี้ชาแนลรับชมแล้วก็กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะฮะ ไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะ เกมครับคุณเลิศครับคุณเลิศคุณเลิศครับไปทำไปทำนี่ครับคุณเลิศครับปูครับ กินข้าวนะครัมข้าวอร่อยครับซาปูครับหรือ ผักอีเลือด นะฮะซาปูนะฮะ หมดกนะครับหมอนเกี้ยงครับเกือบต้องมาซดน้ำครับมันอร่อยจริงๆนะฮะวันนี้นะ หมดครับจะตำกินเล่นนะครับวันนี้ฮะรู้สึกว่าส้มแก้วค่ะส้มแก้วจะตำกินเล่นนะครับส้มแก้วครับส้มแก้วมะละกอเหลือครับมาปลูกเอาฮรอบมรอชมนะ but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I've been all around.